วัสดีครับ ตอนนี้เราก็ออกจากสารสุขจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับหลังจากประชุมคณะกรรมการรักษาโรคเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้ว ตามป้ายเอาเองแล้วครับ รงนี้คือหน้าหน้าวัดใหญ่สวนนารามนะครับ วิหาร ันนี้ก็มาเฟียหมูกระทะนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะมี เซเว่นโอ้โหหมูกระทะตรงนี้ก็มีร้านหมูกระทะหลายร้านจริง ๆ นะครับ นี้ที่เขาเรียกแยกแสงตะวันนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามนั่นคือแสงตะวัน นี่ครับตลาดนัดทุ่งลมครับ ตลาดนัดทุ่งลม าวิไลราชพัฒเพชรบุรีนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับ เจอพระพระจีวรปิวเป็นอย่างนี้หรอครับ ี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งนะครับจังหวัดเพชรบุรี าถึงหาดเจ้าหาดเจ้าสำราญแล้วนะครับ ก็จะมาดูสภาพ ก็จะเงียบนิดนึงครับ หาดเจ้าสำราญนะครับ นี้น้ำลง น้ำลงไปมากเลยนะครับ นี้นะครับ หากเสาเอียงก็เข้ามาทางบ้านถนนน้อยนะครับโรงเรียนบ้านถนนน้อยแต่อย่าเข้าไปในโรงเรียนนะครับ ไปอีกด้านหนึ่งนะครับ มีถนนเรียบมาทางนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเราจะไปหาดเสาเอียงกันครับ หาดเสาเอียงก็ อีกนิดเดียวครับ ตรงนี้แล้วครับหาเสาเอียงของแท้ครับ ก็จะมีตึกล้างตรงนี้เยอะแยะครับเนี่ยครับเป็นตึกล้าง นี่นะครับเสาเอียงที่เคยมีลำวงสิบคณะนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับ คนก็มาเที่ยวกันเยอะไม่รู้จะไปไหนก็มาหาเสาเอียงใกล้ๆ นี่แหละครับ คนจะมากัน เยอะถ่ายรูปตรงนั้นนะครับ ถ่ายรูปกับเสาเอียงนะครับ